ตาเป็นละแบบนี้มันร้อยละเอียดถึง ยาที่เราบอกน้องเช้าน้องจะรู้ไหมน้องทำได้ไม่ผิดความสุขมันมีได้เห็นหน้าน้อง มียาที่รองบอกน้องรู้ไหมมีความสุขกี่ตายที่ได้เห็นหน้ามึงความสุขมันมีแนบโปงแนบปีดังยิ้มตาเป็นแบบนี้มันร้อยอาทิตย์เดิงน้อง ขาไม่บอกเข้าแบบ้อ๋อแฟนปลายนี่ยอ่ะขออนุญาตเคลียร์เวทีสักนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณรอบบันไดของชันโลนะครับเดี๋ยวลงเวทีให้เป็นระเบียบกันก่อนนะครับนะนะครับ ยังอยู่ในรอบบัตรเมา นะ แต่ว่า นะครับทำตามกติกากันก่อน นะครับ ลงเวทีให้หมดก่อน นะครับบัตรเมารอบนี้